Madame, baby, tu vas te la carte, je vais te la pomme. ต้งเดิดสังเลงเราควรทงเองไม่ได้ จะวัดน์ครับผมมาลบแล้กันเลยครับผมตัดในชุดนี้นะซ๊ะชุดอะไรชุดอะไรชุดนี้ชุดไหนบ้างเดี๋ไปทาดซีนุ่มซีนุ่มอ๋อซีนุ่มนั่นแหละทีนี้หนุ่มต้องเพลงนี้หนุ่มราชพัฒน์อ่ะรวยเหมือนกับเป็นตะเกียงเป็นไม้ตุวที่ใช่ขัเพียงโรถเดียวเหลือน้อ สามครับผมนะนุ่มอะไร นุ่มพิสาครับ นุ่มอะไร ด้วยครับผมนะกับพวกเราทีมงานสลักสุดวงพร้อมด้วยเครื่องไฟและสุดไรติ้งอ้โหชะชดชัดชัดชัดอ้าวเพลงนี้ให้ใครจะให้ กับหนุ่มเครเดี๋ยวมีหนุ่มหนุ่มๆะหุ่มที่สี่อ่ะสามชาติต่อยชุดไฟเพลงชุดนี้ในจังหวะสามชาติกันนะครับนุ่มอะไรหุ่มนานครพนมครับผมโอ้โหไปเที่ยวนครพนมกัเลยอ่ะฮะสดยอด Oh, บ้านหลังวัดแทนกด้ กันมาแล้วครับผมกับไอซีนุ่มนะฮะครับผมสุดยอดกันเลยทีเดียวจะไปสำหรับในชุดนี้กันเลยนะครับนุ่มแรกนุ่มอะไรฮะนุ่มอ่าหนุ่มตัวเพลงนุ่มที่สองนุ่มราชพัฒน์นุ่มที่สาม